พียงแค่กรอกวันที่หวยออกเท่านั้น ก็สามารถเช็ครางวัลที่ท่านได้รับได้เลย ตรวจครบจบในที่เดียวง่ายมากๆฝากถอนรวดเร็วรับประกันความปลอดภัยแน่นอน และยังมีอัตราการจ่ายที่สูงที่สุดหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ใต้คลิปและสมัครเพื่อสอบถามแอดมินได้ 24 ชั่วโมง